เพิ่มสปีดอัพเหมือนยูริกะเนาะ แต่ว่า มีสามชีวิตเนาะแล้วก็มีคอมแบทมีไฮเปอร์บีเดี๋ยวไปลองใช้ดูก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นในเรื่องต่อคราบเลยเจ็บว่า ก็เป็ดผ้าชกเนะ แล้วปีกก็ปีกธรรมดาเฮ้ยเจ๊พอได้เป็นปีกเหมือนนี่นี่เลยเหมือนได้เป็นคนตัวกันดั้มเลยวะ แล้วเฟอร์สามอะเอ๊ะมันกันดั้มเห็นไหมเนี่ยเอ้าแล้วไม่รีคอเวอรี่อ่ะอ๋อต้องยิงให้หมดอ๋อเออโอเคเดี๋ยวลอง すごけえな気をつけて敵だよ俺がビニールへはえへいってたたんばおはたたんばおるคู่เลยว่ะเอฟเฟกต์สวยแต่ไม่มีประโยชน์เลยเออใช้เก่งในนางเอกเหมือนเดิมดีละ力の温度を感じられる เล็กคนลบกินเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิกแบบเสียงแม่งลบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้ขอให้มันพูดอีกครั้งก่อน パンツからの温度を感じられるอ๋จุดนี้ก็บกดนุ่มๆนเข้ากันเลยเกินไอ้เหี้ยคำพูดแม่งโลกจิตว่ะเดี๋ยวถ้ามันใช้ผู้ชายภาคเนี่ยมันจะกลายเป็นเกมอุบาทในตำนานไปเลย ยไม่สชย่อยด้วยครับเอาละต่อเอพิโซดที่สองรักที่เท่าเทียมไปดูดิดเนักรบกับเกงในช่วยเราด้วยผมจะไม่เรียกนักรบแห่งความรักแล้วนะมาดูฟังแล้วแปลแล้วแบบทั่วไปอ่ะมันนึกไม่ออกว่าคือใคร อย่างนี้มันจะฉีกขวาแล้แบบเออจะเข้าใจว่ามันเรียกใครช่วยด้วยช่วยด้วย残念だったな愛の戦士は現れないเจ้านักรบกางเกงในろ諦めろ結局愛の戦士にだって止められないのだยอมแพ้ ってないっていうか危ないパンチ様の計画が成功したら愛の戦士も洗脳されラップは前がンが乗ってないってパッンサポービただのパンツに変わってしまうのだ私たちと共に人間に愛されるのだ i y a l รู้สึกยินดีกับความรักของมนุษย์ที่จะมอบให้พวกเราไปตลอดกาลน้อนเดสโตพูดอะไรของอิงน่ะไอ้หนูเซนชิโอ้นักรบกางเกงในその名前で呼ぶのはやめてよ愛の戦士なんかじゃないわอย่าเรียกฉันอย่างนั้นฉันไม่ใช่นักรบกางเกงในอะไร นั่นหรอกそれにパンツへの愛って何よแล้วก็ไอเรื่องความรัก さっきとかっていないなパンツが好きならそれでいいじゃない形なんかどうだってとないやでてない重要なのは履く人よパンツじゃないえきさかじつไม่ใช่ว่าเป็นเกงในมันเป็นตรงそれは種類にこだわらず てのパーツに対する平等の愛すごいこれが愛の戦士の

าเราได้พบกันเร็วัวนี้เราอาจจะเป็นมิตรกันได้だが万様に従っている以上あなたを阻止しなければならないแต่ฉันจะต้องทำตามแผนของท่านนันซี่ซัมเมร์ไอ้ท่านันซี่อะไร ฉันจะต้องหยุดเธอไว้ที่นี่万様の理想のためเพื่อให้ความทะเยอทะยานของท่านันซี่ซมเร์

我还觉他丫头。 ปล่าวะหมื่นห้าห้า ไม่ตาย โอเค เราก็ได้ไอ้กระเกงในลายทางมาเป็นพวกนะ โอเค ตอนนี้เรียกกันเลยさすがは愛の戦士ตกแล้วที่เป็นนักลบกางเกงในパンジ様に知らせなければ愛の戦士が現れたとจะต้องไปเตือนแ็กซี้แล้วว่านักลบกางเกงในกำลังจะมา ちょっと待ってやてやてやてや逃げたこれって拷問してでも聞き出さないとね โดเร็วขึ้นเพิ่มความเร็ว แต่ไม่เพิ่มพลังโจมตีมันจะหนึแล้วก็มีขอบแปดปีปีมีไฮเปอร์บี วเกไกลายจุดเมื่อกี้ก็จะก็แลกออกันเลย แล้วถ้าคอปแปดละただ吐くだけでこの俺を屈服させることはできないのだ行け愛の戦士เจ้าจะทำให้ข้าย่อทไม่ได้ ก๊าซไม่ใส่ค่ะเนี่ยคนลกจิตเลยすることこそ世の求める境地 ลายทางนี่แหละมาลอง ไอ้の戦士次に会う仲間はนักรบกับเก่งไหมครับอ๋อเดี๋ยวพักพวกคนถัดไปที่จะพาไปหาเนี่ย ก็คือไอ้の戦士ってซばないでอย่าเรียกฉันว่านักรบก も心強いでもเขาเนี่ยทั้งฉลาดทั้งแข็งแกร่งพอกับคุสีกับแอตตี้เลยแต่ว่านะそいつは根性がねじ曲がっててすごくムカつくパンツなんだเขาพีนีสัยเป็นไอ้กางเกงในหน้าลำคานที่หลงตัวเองเป็นบ้าเลยここだよเอาละเนี่ยเขาอยู่แถวนี้แหละ ที่คิดเนะอันนี้มันแปลว่าแกางเกงในหมีสุดเท่แต่ผมว่าผมแปลเป็นกางเกงในที่ดีดีกว่านะเอาเกงในที่ดีออกมาสิคือรึกหมอเกงในที่ดีอ่ะเด็กเคอยคือรึกมาพันซ์คือรึกมาออกมาสักทีสิเกงในที่หมีうるさいやかましいやつめเย้เสียงแม่เครีว่ะ น่ารำคาญน่ะไอ้กางเกงในนี่เงาอะไรประมาณนั้นน่ะ遠くからでもお前の騒がしい声が聞こえたぞฉันได้ยินเสียงเองมาตั้งแต่ไกลแล้วお前というやつは会えば喧嘩したがるบนอะไรเลือดปากอะแล้วเพิ่งมาถึงเองจะหาเรื่องกันหรือไง何がクールクマよクマちゃんパンツじゃないですか あおぼうペッカケンマイピピとくれないかかけないにハマダーミサイラクールクマパンツだかわてれきないピクールクマパンツそれじゃあクールクマパンツどうして私たちに背を向けてるのな それがクールだからだハッピーニアいえー、クールクマこの人が愛の戦士ユニカ様だ私たちがパンチを阻止する限キビビあユカ様 戦士あ僕携帯で我が友よ一つ忠告してやろうああいういよっちゃうねあっよ結構はい両の目を開いてよく見てみろこいつは賞味期限の切れた女子高生じゃないか愛の戦士のわけないだろうあ、あるいに 敗する戦士を見つけたんだパンジは俺が倒すクマちゃんたち見送ってやれ客人がここを去らないというのなら少々手荒なことになってもやむを得ない ならわってけとわらか手荒なことになっても構わないけっとわやなるわ上等よかったわとってもクールなクールクマ様やっしけないビあパイがオッケー きないのだ

けねえの黙れクールクマこれ以上この人を怒らせるなおパパへかけないでやらめゆりかさまもおらこの方の愛は全てのパンツに対し平等なんだゆりかさまで超かけないでやんやんかうきかだからなんだなまでないわひたすらクマちゃんシリーズのパンツだけを愛するそれが

あポジであるか。いや、また、また、ななないかちょうどよかった。紹介させてもらおう。おう、あ、ふりあ、なめるちゃか。クマちゃんシリーズのパンツだけに無比の愛を注ぐ。俺が従うに値する愛の戦士。おお、な関係ないさっき。 พูดกางเกงในลายดีทั้งหลายเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเอ่อจบแล้วใช่ไหมก็ได้กางเกงในติดนี้อะไรก็ไม่รู้มา เดี๋ยวเราลองกันแล้วก็ เดี๋ยวเราตัดทลิปเลยโอเค ไปลองให้กางเกงในตัวใหม่กางเกงในนี้แบบคลาสสิกก็พอปักไข่ปุ๊บเติมีเป็น ที่คิดว่าดีคืออะไรกม่รูแล้วก็มีสามชีวิตเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าจบปีที่หนึ่งแบบบ็อกซิ่งอ้าจบปีที่สองเป็นบลเฮ้ยมีไอ้นี่เด้ดมีอ่ลระเบิดด้วยลองลองลองหายับมาเกมในพี่มีคลาสสิกลุยโอ้ยหามีตัวเป็นเล่ง ุยแม่ต้องเปคด้วยก็สำหรับพาร์ทที่สามอ่า พาร์ทที่สองตัวผิดพาร์ทที่สองเนี่ยก็ผมก็ขอตัดคิปไปแเท่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ย คือเนื้อหามันก็อย่าไปคิดอะไรมากกับมัน มันดู แล้วมันก็ประเดือปัญญาเต็มๆนะครับแล้วก็ออกไปแนวแบบทำเหมือนกับไอ้เรื่องเกงในเนี่ยไม่เป็นเรื่องซีเรียสเว้ย ันก็ดูตลกตลกได้ ก็โอเค แล้วเจอกันอาทิตย์สามครั้งหน้านะครับ ผมก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ